กล้วยกล้วยมาแล้วจ้า นน่าจะเป็นกล้วยแล้วจ้ะ ใบตองเริ่มอยากจะรู้เพิ่มเติมอีกแล้วว่า เจ้ากล้วยเนี่ย นอกจากจะเอามากินสดๆ หรือเอามาขายแบบสดๆ แล้วเนี่ย เรายังจะเอาไปทำอะไรได้อีกบ้างนะ เพราะแป๊บเดียว เดี๋ยวมันก็สุก กินไม่ทันกันเลยละจ้ะแล้วเจ้ากล้วยเนี่ยมันมีประโยชน์แค่ผลที่กินได้ และใบที่ขายได้แค่นี้หรือเปล่า ส่วนอื่นๆของกล้วยทำอะไรได้อีกไหมนะใครรู้ช่วยตอบใบตองหน่อยจ้าสงสัยจริง ๆ ค่ะสำหรับเรื่องของการใช้ประโยชน์จากกล้วยนะคะ กล้วยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์ได้จากทุกส่วนของต้นเลยค่ะ เริ่มตั้งแต่ใบกล้วยนะคะ กล้วยน้ำว้าเนี่ยเราสามารถเอาใบไปห่อทำพวกข้าวต้มมัดได้นะคะ สามารถไปทำเป็นพวกกระทงขนมสำหรับพวกขนมอย่างเช่น ขนมตาลเนาะขนมกล้วยอะไรที่เขาเย็บกระทงเพื่อที่จะ ใส่แล้วลงไปนึ่งอะค่ะ กล้วยตานีอะนะคะเราก็สามารถใช้ใบเนี่ยไปทำพวกใบสีหรือกระทงที่ใช้ลอยในวันลอยกระทงอะค่ะ ใบตองตานี เนื่องจากใบตองตานีมีลักษณะคือใบใหญ่มันมีความหนา ความเหนียว มันก็จะทนเหี่ยวช้ากว่ากล้วยน้ำว้านะคะ นอกจากใบแล้วเนี่ยส่วนของก้านใบเนี่ยก็เอามาทำเป็นของเล่นเด็กได้ม้าก้านกล้วย หรือว่าปืนเนาะสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆจะเล่นยิงปืนกันเนี่ยใช้ก้านกล้วยทำ ส่วนของลำต้นเทียมกับใบที่อัดแน่นเป็นลำต้นเนี่ยเราสามารถเอาหยวกข้างในเนี่ยมาทำเป็นอาหารทำเป็นผักแหนมกับน้ำพริกต่างๆนะคะ สามารถเอามาหั่นซอยเพื่อเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวได้ ส่วนของกาบใบเนี่ยถ้าเราลอกออกมาเป็นกับกาบเนี่ยในกล้วยตานี เราสามารถแทงหยวกให้เป็นรูปร่างต่างๆ แล้วไปประกอบตามเสาประดับตามงานพระราชพิธีต่างๆกาบใบของกล้วยตานีหลังจากที่เราเก็บใบหมดแล้วเนี่ย เขาสามารถนำมาฉีกเป็นเส้นตากให้แห้งทำเป็นเชือกกล้วยที่เอาไปไว้สำหรับมัดของได้นะคะ ทางสุขโขทัยเนี่ยจะมีการใช้การผลิตเชือกกล้วย จากกล้วยตานีเนี่ยมากแล้วก็ส่งไปทางภาคกลาง ซึ่งเขาเอาไปไว้ผูกปูทะเลอะค่ะแล้วนอกจากนี้เขาก็เอาไปย่อยแล้วก็ทำเป็นพวกกระดาษเงินกระดาษทองสำหรับคนจีนที่เผาในพิธีงานต่างๆ ที่เขาเรียกกิมจั่วค่ะ ส่วนของปลีซึ่งก็คือดอกตัวผู้ แล้วก็สามารถที่จะเอามาทำอาหารได้ เช่น พวกต้มยำหัวปี หรือแกงหัวปียำหัวปี หรือจะเอามาซอยและทอดก็ได้ ส่วนของผลก็คงทราบอยู่แล้วว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งทำเป็นอาหารทำเป็นขนม ทำเป็นยานะคะ กล้วยเป็นผลผลิตทางการเกษตรชนิดหนึ่งที่ปลูกง่าย ให้ผลผลิตจำนวนมาก และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน โดยผลสุกนอกจากจะใช้รับประทานเป็นผลไม้แล้ว ยังสามารถนำมาปรุงอาหารคาวหวาน และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ซึ่งการแปรรูปกล้วยทั้งด้านอาหาร และไม่ใช่อาหารสามารถสรุปได้ ดังนี้ครับ การอบหรือตาก การนำกล้วยไปอบแห้ง หรือตากแห้ง เช่น กล้วยตาก กล้วยอบแห้ง การทอด การนำกล้วยลงทอดในน้ำมันที่ร้อน หากเป็นกล้วยดิบมีส่วนประกอบเป็นแป้ง การทอดทำให้แห้งและกรอบ เช่น กล้วยฉาบ หากเป็นชิ้นหนาจะกรอบนอก นุ่มใน เช่น กล้วยทอด การปิ้ง การนำกล้วยมาผ่านความร้อนต่ำในการปิ้งทำให้กล้วยสุกและร้อนระอุภายใน ผิวนอกจะแห้ง แข็งและเนื้อในนุ่ม wow. การต้มหรือนึ่ง การนำกล้วยที่หามไปต้มในน้ำร้อนหรือนึ่งจนสุกจะลอกเปลือกออกได้ง่าย หากต้มหรือนึ่งจนสุกจะใช้กล้วยต้มผสมมะพร้าวคลุกน้ำตาล การแปรรูปเชือกกล้วย จะใช้มือหรือเครื่องฉีกหรือดึงกาบกล้วยออกเป็นเส้นตามยาว รมด้วยกรรมฐานแล้วตากหรืออบจนแห้งสนิท การทำกระทงใบตอง จะเลือกใช้ใบกล้วยที่อ่อนถึงแก่ปานกลาง ที่มีสภาพสมบูรณ์มาทำความสะอาด อาจอบหรือนึ่ง หรือจุ่มในน้ำร้อน ให้เส้นใยอ่อนตัว แล้วพับเป็นกระทง อาจรมกรรมฐานแล้วตากให้แห้งสนิทแหมสารพัดประโยชน์จริงๆเจ้ากล้วยเนี่ย ว่าแต่กล้วยที่เขานิยมแปรรูปกันมากที่สุด คือกล้วยอะไรละจ๊ะ และเอาไปทำอะไรขายดีที่สุดขายยังไงขายได้เท่าไหร่ตอบใบตองหน่อยนะจ๊ะ ก็มีกล้วยน้ำว้าเรามาแปรรูปเป็นกล้วยอบเนยกล้วยม้วนกล้วยเบรกแตกกล้วยไส้มะขาม กล้วยสมุนไพรค่ะ แล้วก็จะมีรองลงมาก็เป็นกล้วยไข่กล้วยหักมุกกล้วยหอม เราแปรได้ทุกตัวค่ะแม้แต่ไข่ส้มเราก็แปรได้ค่ะ ขายหวีละ5บาทหรือ 6 บาทค่ะ แต่ถ้ามาแปรรูปแล้วเราจะขายตกประมาณโลละ 50-60 บาท ค่ะกล้วยอบเนยก็รังละ300-350 ค่ะ แล้วกล้วยม้วน360ถึง420 ค่ะ แล้วแต่บางช่วงคือกล้วยแพง กล้วยถูกนะคะ เจ้ากล้วยเนี่ย มันง่ายสมชื่อจริง ๆนะจ๊ะ แต่เรื่องนี้ใบตองต้องรู้ให้ได้เลยจ้ะว่า ตลาดในการรับซื้อกล้วยแปรรูปนี่มันใหญ่ไหมล่ะจ๊ะ แปรรูปกล้วยแล้วได้ราคาดีกว่าเดิมไหมจ๊ะ แล้วตลาดการแปรรูปกล้วยเพื่อส่งออกของบ้านเราเป็นยังไงบ้างจ๊ะ ดีไหมเอ่ย ขายได้ดีกว่าแน่นอนค่ะขายได้ทุกตัวเลยค่ะ เพราะว่าคนรับประทานรับประทานกันทั่วประเทศไทยและต่างประเทศก็ไปด้วยอะค่ะ ก็มีที่จีนแล้วในกรุงเทพแล้วต่างจังหวัดก็มีทุกจังหวัดอะค่ะที่รับซื้อกล้วยเรากล้วยแปรรูปนี่ขายได้ทุกจังหวัดเลยนะคะ ไปเกาหลีก็ไปค่ะ ในไทยนี้เราส่งทุกตัวค่ะ เป็นกล้วยอบเนยกล้วยเบกแตกกล้วยบาร์บีคิวนี่ขายดีมากเลยค่ะ ก็ประเทศจีนอะค่ะใช้กล้วยลายค่ะกล้วยลายอบเนย แล้วก็เกาหลี เกาหลีก็ใช้กล้วยม้วนกล้วยลายค่ะ บอกเลยว่า อนาคตสดใสแน่นอนครับ เพราะผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปที่ส่งออกของบ้านเรา ได้แก่กล้วยอบแห้ง กล้วยฉาบน้ำตาล ซึ่งในปัจจุบันมีการควบคุมคุณภาพ และความสะอาดในการผลิตอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สินค้าได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ ตลาดส่งออกหลักได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีนและญี่ปุ่น ส่วนกล้วยแปรรูปบรรจุกระป๋องกล้วยที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือกล้วยน้ำว้า และกล้วยไข่ที่สุกแล้ว โดยนำมาปอกเปลือก ฝานบางๆ แช่ลงในน้ำเชื่อม และบรรจุลงกระป๋อง ตลาดส่งออกหลักได้แก่ สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสครับ โอ้โห มีกล้วยแปรรูปบรรจุกระป๋องด้วย น่าสนใจมาก ๆ เลยละจ้ะแล้วยังมีการแปรรูปกล้วยแบบอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกไหมล่ะจ๊ะเนี่ย ในส่วนของการแปรรูปกล้วยนะคะ ส่วนใหญ่ที่เราจะนำไปแปรรูปกันเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของผลนะคะเอาไปแปรรูป การแปรรูปแบบง่าย ๆ เลย มันก็มีตั้งแต่เราเอาเอาผลดิบนะคะ ไปทอดหรือที่เรียกว่าไปฉาบ แล้วก็ไปคลุกเกลือหรือว่าไปเค้ากับน้ำตาล ก็แล้วแต่ว่าชอบเค็มหรือชอบหวานนะคะ หรือว่าจะใส่ผงปรุงรสแบบสมัยที่วัยรุ่นนิยมนะคะ พวกผงปาปิก้าผงชูรสอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ว่าชอบนิยมรสไหน นะคะนอกจากนั้นก็มีกล้วยสุกแล้วก็สามารถเอาไปตากไปแบบกล้วยตากนะคะ หรือว่าเราสามารถเอาไปอบ หรือว่าเอาไปปิ้งย่าง ก็ได้นะคะ นี่ก็จะเป็นการแปลรูปแบบง่าย ๆ แล้วมันจะมีการแปลรูปในขั้นที่จะอาจจะต้องใช้เทคนิคหรืออะไรเพิ่มเติมนะคะ อย่างเช่น ในเรื่องของการนำกล้วย ไปทำเป็นพวกพลาสติกชีวภาพ หรือการนำกล้วย ไปทำเบียร์ก็มีนะคะ ไปทำเป็นโลชั่นอะไรต่างๆ ก็มี เราเราสามารถค้นหาความรู้พวกนี้ได้ตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะมีการอบรมวิชาชีพระยะสั้นมักจะมีหลักสูตรในการแปลรูปเบื้องต้นง่าย เหล่านี้ แบบนี้น่าสนใจมากๆเลยสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเรา ใบตองขอบอกเลยนะจ๊ะว่า เรื่องกล้วยกล้วยก็คือเรื่องง่ายๆเพราะง่ายตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว การขายและการแปรรูป ใครที่อยากจะใช้ชีวิตง่าย ๆ ลองปลูกกล้วยแบบใบตองสิจ๊ะชีวิตดีแน่นอนจ้าและนี่คือเหตุผลที่ทำให้กล้วย กลายเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ ของประเทศ เพราะสามารถผลิตได้ทุกภาคของประเทศ โรคและแมลงศัตรูพืชมีไม่มาก นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีตลาดรองรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังสามารถแปรรูปได้หลากหลายอีกด้วยครับ และกล้วย ก็ยังมีความผูกพัน กับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านาน นอกจากจะนำมาบริโภคเป็นอาหารแล้ว ทุกส่วนของกล้วยยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อีกด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจ อย่ารอช้ามาปลูกกล้วยกันเถอะครับ และสาระดีๆ เรื่องกล้วยๆขายนี้ รู้ไหมครับ ว่ากล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงที่ดี เอ จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับพืชอะไรได้บ้าง และที่ว่าดีนั้นดีอย่างไร ไปดูกันเลยครับ